ถ้าพูดถึงสังคมเมืองในปัจจุบันนะครับที่ชีวิตคนทำงานมีแต่ความเร่งรีบ รีบกิน รีบเดิน รีบไปทำงาน รีบนอนจนลืมที่จะดูแลตัวเอง เราคงจะเคยได้ยินบ่อยๆนะครับกับสภาวะออฟฟิศซินโดรมที่เป็นกันมากเลยครับในปัจจุบัน แต่เราก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีในการดูแลตัวเอง ดูแลคนรอบข้างและก็ยังสามารถประกอบเป็นธุรกิจได้ด้วยนะครับนั่นก็คือชุดประกอบการเรียนรู้รายวิชาธุรกิจสปา และการประยุกต์งานแพทย์แผนไทยครับ เรียนรู้ธุรกิจสปาครับหรือว่าธุรกิจการนวดซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตนะครับตอบโจทย์กับกระแสปัจจุบันเป็นอย่างมากนะครับ เรียนรู้ในการสร้างธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า สร้างเอกลักษณ์ สร้างความพึงพอใจของลูกค้านะครับรวมถึงเรียนรู้การจัดการ การจัดการตลาด การจัดการรูปแบบและก็การจัดการโครงสร้างครับ นอกจากการจัดการธุรกิจสปาหรือว่าธุรกิจนวดแล้วนะครับในรายวิชานี้ครับยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการนวด ดัดจัตรีระหรือว่าไทชิโร่ทิกเกอร์ครับ ซึ่งเป็นการนวดที่เหมาะกับวิถีคนเมืองที่สุดเลยครับซึ่งเป็นศาสตร์ของการนวดไทยนะครับมาผสมผสานและก็พัฒนากับการนวดด้วยเทคนิคพิเศษ เป็นการนวดแบบต่อเนื่องนะฮะทำให้แก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมนี้ได้ครับถือเป็นศาสตร์การนวดบำบัดแบบใหม่นะครับที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เร่งรีบมากเลยครับและสำหรับผู้ที่สนใจ ธุรกิจสปาธุรกิจการนวด หรืออยากจะเรียนรู้วิธีการนวดท่าทางต่างๆนะครับ มาเรียนกับเราได้เลยครับ กับรายวิชาธุรกิจสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทยครับ